สิบหมุนแล้วกันนะพี่ชว่าเบ็ดสองร้อยนะเออมาครับผมห้าพันแล้ววะโอ้ยอีกหนึ่งตัวทำไมมันไม่ขาวจะให้ผมทำยังไงแล้วเหลือจะเชื่อท่านผู้ชมเอ้ยอืมขโมยนี้สวยฮะหกพันสี่ร้อยแปดสิบจ้ะ ไป ขอไปอีกฮะขอไปอีก นี่ไงเราหน้าทองหน้าหน้าทองต้องมาแล้วครับผมสี่พันแปดมาดอกเดียวรู้เรื่อง มาแบบนี้ถือว่าสวยฮะ นะครับ สองรอบนี่หมื่นแล้วนะสองคอมโบหมื่นนะสวยงามพระรามแปดจัดไป มาเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะเนี่ยต้นสเตทฝาดมาแล้วจ้านะยินต้อนรับเข้าสู่นะช่องทาง YouTube นะครับผมก็คือ เฮียต้นชาแนลนะครับผมในช่องนี้แหละนะครับ แล้วก็ทางกลุ่มแอปแบนนะ ที่โอ้โห ไปพูดคุยกันเยอะแยะมากมาย สนุกสนานเหลือเกินนะโอ้โหทั้งขิงทั้งอะไรกันเยอะแยะเหลือเกินนะสงสัยบ้านทำไร่ขิงอะจังหวะเนี้ยนะท่านผู้ชมนะอ้าวพูดสักนิดนึงนะท่านผู้ชมนะต้องขอกราบขออภัยก่อนนะว่านะเสียงเฮียต้นยังไม่เต็มร้อยนะเฮียต้นไม่สบายนะครับ ผมนะ ขอประทานอภัยจริงๆ นะครับ เสียงอาจจะอุ้ยอุ้ยนะไม่เต็มร้อยนะครับผมแต่ว่านะสกิลการเล่น ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมนะแต่ก็จะมีปัญหาเวลาแบบอ่านั่งพูดคุยกับเพื่อน ๆ นี่แหละนะครับยังไงก็ขอโทษขออภัยล่วงหน้าด้วยละกันนะครับผมถ้าเสียงไม่เหมือนเดิมเนาะอืมโอเคท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยววันนี้นะ คือจริง ๆเนี่ย รอบที่แล้วเนี่ยถอนออกไปแล้ว 20,000 นะครับผมก็กำไรก็ พอสมควรนะครับผมก็ได้ 1 ก้อนแหละนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็เหลือปลายมันไว้นะครับผม 6,253นะขอยับปรับไปที่เบ็ด60นะเดี๋ยวผมกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานทิ้งไปก่อนนะเลขสี่ห้าหมุนนะครับผมนะ กดล้างหน้ากระดานไปก่อนนะ แล้วก็เปิดมาดอกแรกสวยเลยท่านชมนะดอกนี้นะ 1,500 1,600 แล้วท่านชมอะนิ่มๆ เรียกได้ว่าเปิดมาแบบนี้ ใครก็ชอบท่านชม นะมีแววดีมีแววอร่อยครับผมนะตะลือตกบ้านหรือเปล่าไม่สนเนี่ยนะจังหวะเนี้ย ถ้าแตกนอกดีแล้วเป็นอันจบเกมนะ ได้เลยนะครับ อืมสิบมา หน้าเขียว โอ้ ไม่มีต่อต่อท่านชม เอ้ย อ่ะ ไปครับ ปรับไปที่เบ็ดเจ็ดสิบนะท่านชมอาจจะยังไม่ขึ้นหนึ่งร้อยนะ เดี๋ยว ผมขออนุญาตสิบหมุนนะ ยาวๆ ไปเลยแล้วก็เทอร์โบนะ จะได้รวดเร็วนะท่านผู้ชมอะอ่ะอือหือดอกนี้สวยฮะหกร้อยสามสิบอ่ะค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆอ่ะดอกนี้มาสวยฮะรอรุ้นดิจ้ะจังหวะเนี้ย รอรุ้นมาอีกหนึ่งตัวครับผมสเก็ตเตอร์ลงมาแล้วเป็นเรื่องเรียบร้อยครับผมนะ เข้าฟิสปปินหนึ่งรอบท่านผู้ชมฮะสิหมุนตรงนี้ เดี๋ยวมาดูการท่านผู้ชมกับเกมสาวท่ามาเทรเชอร์ออฟเวสเทคเข้าฟิสปปินเรียบร้อยนะสเก็ตเตอร์เข้ามาสี่ตัว ไปครับผมกับเบ็ด 70 นะ รอบก่อนถ้าใครจำไม่ผิดเนี่ยถ้าใครทันดูผมนะ ปรับเบ็ด50 แล้วก็เข้าฟรีสปินทั้งหมด 12 หมุนฮะ แล้วก็ซัดไปที่บวกไป 9,000นะท่านผู้ชมอะนะมาดูรอบนี้สิผมว่ายังไงก็แต่เหมือนโอ้โหดอกนี้สวยจริงโบ๊ะบะมาเี๋ยครับผมสี่พันแปดเรียบร้อยฮะหมื่นอยู่ไม่ไกลแล้วเหลืออีกแปดหมุนด้วยท่านผู้ชมฮะยังไงก็ทะลุแน่นอนหนึ่งหมื่นนะอาจจะแต่แต่สองหมื่นเลยแหละนะ นี่แค่ตัวคูณ ยังแค่คูณสิบสองเองนะท่านผู้ชมอะตัวคูณยังแค่คูณสิบสองในขนาดนี้นะ ตัวคูณจะขึ้นตามคอมโบนะท่านผู้ชมมาบอกนิดนึง ถ้าเกิดว่ามันแตกคอมโบมาหนึ่งรอบนะตัวคูณก็จะขึ้นเป็นทีละสเต็ปไป เห็นไหมนะสิบสองสิบสี่สิบหกไปเรื่อย ๆ นะทีละสองนะท่านผู้ชมอะคือลุ้นจริงๆเนี่ยลุ้นให้คอมโบมันออกเรื่อยๆรางวัลเล็กก็ได้ แต่ว่า พอได้คูณเยอะๆ ในรอบท้ายๆเนี่ยนะออกมาครั้งหนึ่งคือคุ้มอะนะ ผมเคยเจอนะท่านผู้ชมอะ ผมเคยเจอคูณ 40 กว่า แล้วก็ตอนนั้นผมเล่นเบ็ดร้อยด้วยนะตาเดียวห้าหมื่นกว่านะท่านผู้ชมอะเหลือจะเชื่อนะแต่สะสมตัวคูณแบบดองนั้นโหดจริงนะจังหวะแบบ คือก่อนหน้านั้ผมเล่นแบบเป็นหลักหมื่นมาตลอดนะครับ แล้วก็มาแจกรอบนั้นนะอ่ะอย่างน้อยก็หมื่นแตกนะ มาแล้วครับผมดอกแรกมาแล้วจ้านะตอนนี้ก็ไรประมาณ เอ่อ เท่าไหร่วันเนี้ยหมื่นสองวะอืมโดยประมาณนะ ไปอีกฮะแค่นี้ผมไม่อยู่หรอกนะต้องไปอีก อืม มาสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วจ้ะนี่ไงวายเชื่อมมาอีกหนึ่งดอยสี่ร้อยเจ็ดสองจ้ะอู้สเก็ตเตอร์มาสามตัวแล้วไม่มีท่าทีว่าจะเข้าอีกเลยเหรอท่านชมอืมไปฮะสองหมุนสุดท้าย มา ก่อนที่จะประเบิดปัดสปินขึ้นไปนะท่านผู้ชมฮะ เอาไปร้อยยี่สิบเลยแล้วกันท่านผู้ชมเอ้ยไหนๆทั้งทีเอาผมขอเถอะวะนะเอากำไรส่วนนี้มาเล่นขอยัดกดมือนะครับ ผมท่านผู้ชม ไปฮะผมขอหนักๆจังๆ ดอกเดียวอยู่นะขอแบบนั้นเลยได้ไหมแค่นั้นแหละ ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมท่านผู้ชมมาเสียงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะให้เพื่อนๆดู เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะครับผมเฮียต้นไม่ได้ชักชวนนะจ๊ะไม่ได้ชักชวนให้เล่นนะคิดว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์นะแตกรางวัลสนุกๆให้ดู อืม มาดอกนี้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะ เพราะว่าผมไปสองร้อยนะห้าพันสองผมไม่ถือว่าเยอะนะ อย่างน้อยต้องแปดพันเก้าพันขึ้นไปนะ ถึงหมื่นนะท่านผู้ชมนะผมขอดอกเดียวจัง ๆ นะ ผมอยู่เลยมา สักที สักทีเถอะ อืม สักทีเถอะ สักทีเถอะมา น้ำม่วงได้ไหมโอ้ ไม่มีด้วยเอา หน้าชมพูมาสวยฮะแปดร้อย ยังไงต่อจ๊ะ อืมน้าเขียวไป โอ้ย โอ้ ขอสักดอกได้ไหมจัง ๆอะทำไมักดมือไม่ค่อยเอาเลยวะท่านผู้ชม นะ เอาอย่างนี้ผมขอ อ่ะออโต้ดิ ออโต้เหมือนมันจะเข้าดีกว่า ไม่รู้ดิ นะรู้สึกไปเองหรือเปล่านะ ไปทีละสิบหมุนแล้วกันท่านผู้ชมฮะเบ็ดสองร้อยนะ หือมาครับผมห้าพันแล้ววะโอ้ยอีกหนึ่งตัวทำไมมันไม่ขาวจะให้ผมทำยังไงแล้วเหลือจะเชื่อท่านผู้ชมเอ้ยอืมคอมโบนี้สวยฮะหกพันสี่ร้อยแปดสิบจ้ะไป ขอไปอีกฮะขอไปอีกนี่ไงเราหน้าทองหน้าหน้าทองต้อง มาแล้วครับผมสี่พันแปดมาดอกเดียวรู้เรื่อง มาแบบนี้ถือว่าสวยฮะ นะครับสองรอบนี่หมื่นแล้วนะ สองของโบหมื่นนะสวยงามพระรามแปดจัดไป มันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้ มา หมดนี้ผมก็พอแล้ว นะ กลับบ้านนอนปิด นั่งทับมือตัวเองไว้ดีๆเลยบอกเลยอย่ามือลั่นนะแค่นั้นเองนะ นะครับผมท่านผู้ชมอ่ะ พอเพียงและเพียงพอนะมันเสียงค่อนข้างเยอะผมไม่กล้าที่จะไปต่อนะ เท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะกำไรประมาณ 31,000 โดยประมาณนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะถอนออกนะ เพื่อนๆที่แนะนำเกมรอบต่อไปเกมอะไรนะ เดี๋ยวผมต้องไปดูคอมเมนต์แล้วก็ เออดูไอ้อะไรนะที่คุยกันในกลุ่มแอปแบนก่อนเดี๋ยวจัดให้นะครับ ผมนะเกมต่อไปเลยที่เพื่อนๆขอมาแหละผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรนะแต่เดี๋ยวต้องไปเปิดดูอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวผมไปไล่ดูก่อนนะมีเพื่อนขอมานะครับผมในกลุ่มแอปแบนนะติดตามได้ขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านเลยนะครับ ผมที่ติดตามนะครับผมเพื่อนๆได้สปปลาวยังไม่ลืมกันเด้อนะครับผมสบายดียินต้อนรับทุกท่านนั่นแหละนะครับ ผมนะพูดคุยกันได้ในแอปแบนนะรอบนี้ก็ ยังไงก็ขอถอนออกก่อนนะ สักสามหมื่นแล้วก็เจ็ดพันสองร้อยเนี่ย เดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปเป็นเกมอะไรเป็นเกมอะไรนั้นท่านผู้ชมนะกดสับตะไคร้กดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดเกมดีจากเฮียต้นแล้วก็เทคนิคดีมาแชร์กันให้ได้รู้ให้ได้ทราบกันนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปแล้วกันท่านผู้ชมมาสวัสดีครับ